女士您好，欢迎来到我们的酒店。您好，我已经在线预订了一间双人间，住四晚。您有您的预订凭证吗？当然，在这里。好的，是在 Agoda 上预订的，一间双人房，住四晚。所以您们将在十二月二十六日离开，对吗？ สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่ 1นี้ นักท่องเที่ยวสองคนเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พนักงานต้อนรับกล่าวทักทาย นักท่องเที่ยวทักทายตอบ พนักงานต้อนรับถามว่านักท่องเที่ยวมีใบจองห้องออนไลน์มาหรือไม่ นักท่องเที่ยวส่งใบจองห้องให้ พนักงานต้อนรับแจ้งว่าเป็นการจองผ่าน Agoda ห้องคู่หนึ่งห้องสำหรับพักสี่คืน พนักงานต้อนรับทวนว่านักท่องเที่ยวจะคืนห้องในวันที่ 26ธันวาคมใช่หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบยืนยันว่าใช่ สำหรับประโยค女士您好欢迎来到我们的酒店แปลว่า สวัสดีค่ะคุณลูกค้า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับค่ะ คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง ที่นี้จะหมายถึงคุณลูกค้า คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的แปลว่าของ คำว่า酒店แปลว่าโรงแรม สำหรับประโยค 您好，我已经在线预定了一间双人间住四晚。แปลว่าสวัสดีค่ะ ฉันจองห้องคู่สำหรับสี่คืนค่ะคำว่า您好，แปลว่าสวัสดีคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า已经แปลว่าแล้วคำว่า在线แปลว่าออนไลน์คำว่า预定แปลว่าจองล่วงหน้าคำว่า了 แปลว่าแล้วคำว่าอีเจนหนึ่งห้องคำว่า双องแปลว่าคู่คำว่าเหรนแปลว่าคนคำว่าเจนแปลว่าห้องคำว่าจูแปลว่าอาศัยหรือพักคำว่าสี่วันแปลว่าสี่คืน สำหรับประโยค你有您的预定凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองไหมคะคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า有แปลว่ามีคำว่า的แปลว่าของคำว่า预定แปลว่าจองล่วงหน้าคำว่างแปลว่าอาศัยคำว่า证แปลว่าหลักฐานคำว่า แปลว่าไหมในที่นี้คือใบจองหรือเอกสารการจองห้องของโรงแรมนี้สำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน อยู่นี่คำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่นี่ หรือควรพูดว่านี่ค่ะ หรือ นี่ครับก็ได้ สำหรับประโยค好的是在阿哥达上预定的一间双人房住四晚所以您们将在十二月二十六日离开对吗แปลว่า โอเคจองทางอโกดาห้องพักหนึ่งห้อง สำหรับสี่คืน ดังนั้นคุณจะเช็คเอาจากโรงแรมวันที่ 26ธันวาคม ใช่ไหมครับ คำ ว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค คำว่า ชิแปลว่าคือปาโกดาคำว่าช่างแปลว่าบนคำว่าิงแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่า的แปลว่าของคำว่าีเยนแปลว่าหนึ่งห้องคำว่าช่งรนฝังแปลว่าห้องเตียงคู่ โดยภาษาจีนจะเรียงลำดับคำว่า คู่ คน ห้องคำว่าจู่ แปลว่าพักคำว่าสี่วันแปลว่าสี่คืนคำว่าสวยแปลว่าดังนั้นคำว่าหมันแปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่าจ将แปลว่าจากคำว่าแ在แปลว่าที่ คำว่า คำว่า 12 ภาษาจีนออกเสียงว่าองคำว่าเ月 แปลว่าเดือนในที่นี้คือเดือนธันวาคม ตัวเลข26ภาษาจีนออกเสียงว่า26คำว่าแปลว่าวัน ในที่นี้คือวันที่26คำว่าไ开แปลว่าออกจากคำว่ากแปลว่าถูกต้องคำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค完全正确แปลว่า ถูกต้องครับ คำว่า完全แปลว่าทั้งหมด คำว่า正确แปลว่าถูกต้องชัดเจน ในที่นี้อาจจะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง